ใบสีสู่ขวัญผ้าสามชั้น สีเหลือง สีแห่งมงคลใช้ในงานมงคลต่างๆ งานบวงสรวง งานไหว้ครู งานสู่ขวัญ รับขวัญ ชมรายละเอียดของงานก่อนได้นะคะ มีบริการส่งต่างจังหวัดบวกค่าขนส่ง 200 ค่ะ ส่งทางรถไฟหรือบกสวันรุ่งขึ้นได้รับของเลยนะคะ สนใจติดต่อที่ช่างนุช 061-853-1482 ค่ะ